ต่อไม่ลงนะมันว่าดีอย่างวะเกมอุ้ยเต๋ออุ้ย เฮ้ย เอาเติมเรียกว้ายว้ายว้ายโอยยิโอเคครับผมขอกร ราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ครับผมหนุ่มนาเกยนะครับผมและตอนนี้เราอยู่ในเกมสาวถ้ำนะผมอ่า ในค่ายของ PG สล็อตหรือสล็อต PG สล็อตจีและสิทธิ์นะครับเออเออเออก่อนนี้ข้ารับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe เพื่อจะเป็นกำลังใจให้หนุ่มนาเกลือกัน ด้วยนะ จ๊ะโอเควันนี้เรามาที่ทุนเสีย150จะมาเล่นเบ็ดเองละกันนะครับผมว่าผมว่าซื้อฟีเจอร์นี่แม่ง ไม่คือเรือแม่งคาราคาซังอ่ะ อืมคำเตือนนะผมคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำเล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำนะครับป้มโอเคผมเดี๋ยวผมจะเบ็ดไปที่เบ็ด40 บาทนะครับ ไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปครับผมอ่าต้องท่องด้วยหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่งั้นมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ามังเป็งสุกมังเป็งสุกเอาห้วยห้วย สิเบิร์ดดักล้วแม่บันนี่ เอาห้วยห้วยเอาเฮ้ย ก็หยุดไปางนี้เฮ้ยเอาเติมไหมจะหมดตู้แล้ว เอาเติมเฮ้ยเอาเติม เลยกระเป๋าเฮ้ยเฮ้ยเกือบหมดตูดเออทำไปไหนเอาเติมหุ้ย ดเลยน้องนั้นเกือบหมดตูดเกือบพังตะปังเสย เกือบหมดตูดนะ ผมผมเมื่อกี้เหลือ 90 บาทมายังไงครับเนี่ยพันสาม เฮ้ย อันนี้มันแอคอาร์สมาร์ทด็อกเกินไปละเฮ้ยหรือบอกเวลาที่เล่นตอนนี้เลยนะผมเวลาที่เล่นเป็นเวลาตีหนึ่งห้าสิบห้านาทีนะ ผมบอกแล้ว ช่วงสิ้นเดือนนะมันจะแตกได้แตกดีโทโอเคป้าผม เอาเรื่องจัดเลยว่ะแม่งกับหมดโตนะผม โอ้โห ประสบการณ์ระทึกขวัญเลยมึงเอาเฮ้เอาเฮ้เพี่อันพี่อันพี่อันพี่อนห้ารอบนะพี่อนเออสิบเอาเตะโอ้โหยิปปี้ยิปปี้เอาเตะเฮ้ยเอาเรื่องจัดเลยอ่ะเออโอ้โหยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้ เฮ้ย ไอหน้าทองไอหน้าหน้ากากทองคำแม่ง สามตัวจ่ายโคตรแพงอะซูเปอร์แมกกาเวนเฮ้ย เอาเรื่องกัดเลยพี่จะเป็นมันมาจังเลยอ่ะผมบอกแล้วนะ ผมเวลาจะเล่นเล่นสิ้นช่วงสิ้นเดือนแล้วเวลาที่เล่นควรดูดีๆนะโหเกือบหมดตูดทุนสี่ร้อย บวกมาสามพันฟ้าไอ้เงี้ยทำไปได้ โอ้โหแล้วว้าวสะบัดเลยครับผมโอ้โหเลิกเลยไม่เล่นต่อแล้วผมเลิกเลิกเลย เลิกเลยผมเลิกเลยเดี๋ยวจะไปต่อเดี๋ยวทุกคนผมว่าเกมมันเกมมันมาดีมากนะซื้อดีปะวะหรือเอายังไงต่อดีครับทุกคน ไปผมซื้อเลยจัดไปดิยังไม่จบง่ายๆหรอกโถเกมมันกำลังมาเฮ้ยทำไมน่าเอ้ยแต่คิดไปคิดมาไม่น่าซื้อเลยวะ่ะ ขนาดเมื่อกี้เข้าแล้วเราแตกแล้วด้วยแล้วแบบแทบจะไม่ใจ่เติมโอ้โหอะไรไปต่อเพื่อน เพื่อนโอ้โหโอ้ เรียบร้อย เรียบร้อย เรียบร้อยผมหน้าซีเบิร์ดดากแน่ๆเลยเติมเฮ้ยเอาเติมโอ้ ยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้เอาเว้ย อย่างน้อยเจ็บก็ไม่เจ็บมากมายยังไม่คืนทุนนั่งเหนืออีกสี่รอบนะผมกูขอคืนทุนแหละเพื่อนกำไรให้กูร้อยหนึ่งกูยังไม่ว่างเลยนะกูขอร้องละเขียวเขียวโอ้เขียวเขียวไม่ลงสองรอบผมสิบสิบสิบโอ้โอ้ เรียบร้อยซีมองเท่งเลี้ยวมกตกาเรียบร้อยผมขาดทุนเป็นที่เรียบร้อยนะ โอ้โหขาดทุนไป 500 บาทเลยนะครับ ผม ย้ำมาผมรออะไรอ่ะมาดิไหนไหนมันมาแล้วอ่ะโถมากันถึงขนาดนี้เติม 12ฟิสปปิน5ตัวนะผมสกัตเตอร์มาดิพุทโธพุทถัง พุทโธพุทถังตัวคุณนาง แล้วผมนี่ไงสิบช่องแรกมาครับผมเอาเติมโอ้โหเจช่องสองไม่ลงนะมันว้าวดีอย่างวะเกมอุ้ยเติมอุ้ยเฮ้ยเอาเติมเรียกว้ายว้ายว้ายเอาเติม ยดายนะผมมันไม่ถึงโอ้โหมันไม่ถึงตัวห้าแถวที่ห้านะผมแถวที่ห้าเป็นตัวทองนะ มันขาดแถวที่สี่เมื่อกี้มันมีสองสามโอ้ยไอ้มันขาดแถวห้ามันมีแถวหกเออ nice สบายแม่กาเวนโอ้โหรอบนี้ต้องออกเราต้องออกมากกว่าสี่พันนะผมถึงจะแบบ โอเคหน่อยเติม เขียวๆ ไม่ลง ไฟกระเทอร์มาขวางเรียบร้อย เรียบร้อย ว้าว สาบัตไอผีเปรตนี่ไอผีเปรตโอเค ไม่เป็นไรถือว่าเราคืนทุนแล้วกันนะครับผม ไม่ได้ไม่เสียจะว่าอย่างรอบสุดท้ายเลยวะเกินไป เพื่อนๆ ได้ตัวคูณมากกันสุดเท่าไหร่ ผมช่วยมาแชร์ประสบการณ์กันนิดนึงนะจ๊ะ จบไปที่ 3,340 บาทนะครับผม โอ้วายเมื่อกี้ถือว่าเบามากนะ ถามว่าเบามากไหมไม่เบามากผม โอเค ขอจบที่ 4,382 บาทเลยละกันนะครับผม ทุน 450บาท ยิปปี้ ยิปปี้ โอเค ใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe เพื่อจะเป็นกำลังใจให้หนุ่มถักเรือนด้วยนะครับผม โอเค ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณเข้ามารับชมครับ สวัสดีครับ